มันจะต้องสวยตัดเป็นสีแดงนี่ปลานีขนาดไหนขนาดแกตายแกยังสวยเลยเยอะอของฉันเยอะอของฉันสวยมากๆา e a h ชอบเหยื่อรายต่อไปของฉัน จะต้องสวยเหมือนแกจำ ด้วยน้ำมือของผู้แดงตลอดไปข้าขอสาบแช่ง ลงที่ดีมันอยู่ในชุดทุกคนดีกว่า 对吧？玩笑有没。有？ เกี่ยวข้องอะไรกับผู้ตายเป็นเพื่อนกันะครับเพื่อนครับสนิทแค่ไหนก็พอทำงานร่วมกันได้ครับไม่ค่อยมีปัญหาเทาไรแล้วคุณพบผู้ตายสุดท้ายที่ไหนมองทำอะไรอยเเจอกันชุฬ่าเขาบอกว่าเขาจะขึ้นไปข้างบนไปกินจาจบแล้วมีอะไรที่ผิดปกติไหมครับตอนก่อนที่เขาจะขึ้นไป ก็เขาบอกเขาลมเสีย ทะเลาะกับกาครับแล้ว ช่วงเวลาที่คุณตายเสียชีวิตเนี่ย คุณทำอะไรอยู่ครับออกไปคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเออผมอยากจะถามว่า คุณคิดว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยก็ความคิดผมก็ กาคนแรก คนก็ดีเออแล้วทำไมคุณถึงคิดว่ากายเป็้้อยทะเลาะกัน เขาทะเลาะกันแรงมากปกติผมก็เห็นทะเลาะกันอยู่แล้วแต่ว่า วันนี้ดูเป็นเรื่องร้ายแรงซีเรียสกับการดูแลความสัคุณพ่อจะทราบไหมครับว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรของเตเป็นหลัแสนหรือเ่าเราไม่ทราบแล้วส่วนเดียวทำไมคุณถึงคิดก็จากที่พวกผมรู้กันเดียเขาเป็นลูกหลานของ ตระกูลผู้แดงที่เป็นฆาตกรส่วนโฟกเขาเป็นลูกหลานของผู้ใหญ่บ้านที่ฆ่าที่จับปัรพูของเมียก็นะครับคุณคุณจะบอกว่าเขาจะมาแก้แค้นคืนให้บรรพุของเขา ก็ไม่แน่ครับ โอเคครับ แล้วพอมีคนอื่นไหมครับ ไม่มี ครับ ขอบคุณครับ เออคุณเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ตายเป็นเพื่อนเพื่อนนะครับสนิทแค่ไหนก็เวลาผมมีเรื่องมรผมเรียกเขามปช่วยทุกครั้งแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาไม่ยอมช่วย แล้วช่วงเวลาที่ผู้ตายเสียชีวิตเนี่ยคุณทำอะไรอยู่ ผมไ็นดูดบุหรี่ครับ ดูดทำอะไรหน้าบ้านแล้วคุณคิดว่าใคร ผมคิดว่าน่าจะเป็นแพลวทำไมครับ เพราะว่าผมเห็นผู้ตายเนี่ยชอบตามมาเกาะแกะตามมาจีบแพลวผมคิดว่าเขาโง่หรือขาดเดิวอะครับเขาบอกเขาบอกว่าเห็นคุณทะเลาะกับผู้ตาย ผมอยากทราบว่าคุณทะเลาะกันเรื่องอะไรครับ ก็เรื่องที่เขาไม่มาช่วยผมเนี่ยครับทำให้น้องผมเกือบต้องโดนรุมทำลายตายโอเคครับ ขอบคุณครับ คุณมีอะไรคุณก็ลองไปถามธนาการดูก็ได้ครับเขาเคยเป็นแฟนเก่าอ๋อ ครับครับ เอ่อคุณแพลวใช่ไหมครับ ค่ะอไม่ทราบว่าคุณเก็บข้อยังไงกับคุณตายเป็นเพื่อนกันค่ะสนิทมากแค่ ก็อยู่ในการเรียนด้วยกันคุณรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณชนาการกับคุณโฟกป่ะอืมค่ะ เป็นแฟนเก่ากันคือเป็นแฟนกันครับโอเค ผมอยากจะถามว่าผู้ตาย คุณพบผู้ตายครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ไหนแล้วเขาทำอะไรอยู่ ก็ตอนนั้นอยู่ในงานปาร์ตี้ค่ะนั่งนั่งกินกินเลี้ยงอยู่ด้วยกันแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเขาทะเลาะกับกายอารมณ์เสียก็เลยขอตัว ไปองใช่มเแล้วช่วงเวลาที่ลูกตาเสียชีวิตเนี่ย คุณทำอะไรอยู่ครับทำภารกิจส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำค่ะอืแสดงว่าไม่มีคนเห็นคุณใช่ไหมยิงเดียว่ไม่มีคุณพอจะทราบไหมครับว่าใครที่น่าจะมีโอกาสเป็นคนร้ายอืมน่าจะเป็นการทำไม ทราบเนื้อหาไหมครับว่าทะกันเราอย่างไรก็เห็นทะเรา่เรื้ออะไรเรื่อยๆค่ะมันแรงสมควรโอเคครับแล้วจริงหรือเปล่าครับที่ว่าผู้ตายเนี่ยมาจอแจกับคุณแล้วแบบตามจีบตามอะไรอย่างเง้อืมไม่นะคะเพื่อนกันปกิดาไแล้วคุณคิดยังไงกผู้ตายก็เพื่อนกันค่ะ สนิทมากแค่ไหนก็เรียนด้วยกันนะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลย บ้านแบบเรียนอยู่ด้วยกันอ่ะแล้วคุณพ่อคูณตายครั้งสุดท้ายที่ไหนอืมก็ในงานอ่ะแล้วมันบอกว่ามันมันทะเลาะกับอีกายใช่ไหมแล้ว มันก็บอกเซ็งเงมันก็เลยจะขึ้นไปดูดลูกอมแค่นั้นแหละ มันก็ไปเลย แล้วช่วงเวลาที่คูณตายเสียชีวิตเนี่ยคุณอยู่ไหน อยู่ที่โต๊ะนั่นแหละ อยู่ในงานตลอดเลยไม่มีไม่ได้ไปไหนเลยอ๋อแล้วมีคน ยืนยันให้คุณได้ไม่มีไปกันหมดเลยค่ะทิ้งฉันไปหมดเลยโอ้โหน่าสงสารแย่เลยอืมคุณคิดว่าใครเป็นคนร้ายดิวทำไมอ่ะอีนี่หน้ามันโหดโหดโหดนี่จับตรงไหนะโหดอ่ะมันมีมีรอยอ่ะอ๋อ นี่คุณจะบอกแค่เขาหน้าโหดก็เลยฆ่าไม่ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอีกาแทนอีกายทำไมอ่ะมันชอบทะเลาะกัน พอจะทราบเนื้อหาของหมอค่ะไม่รู้ไม่ได้เสือกนี่คุณว่าผมเสือกเปาค่ะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อย อีนางบ่อยฉันให้มันขึ้นไปดูว่าอีโฟอทำอะไรอยู่ แล้วมันลงมามันบอกว่าโฟกตายโฟกตายฉันว่ามันนั่นแหละเป็นฆาตกรนี่คุณชังคิดนะเนี่ยอมอืมคำถามที่ค่อนข้างซีเรียสครับจ้ะคือว่าบรรพบุรุษของคุณเนี่ย มีความแพ้กับบรรพบุรุษของคุณตายนะครับ ผมอยากทราบว่าคุณมีความแค้นกับตัวผู้ตายมากน้อยแค่ไหนมันก็เริ่มตั้งแต่สมัยที่บรรพบุรุษของฉันเนี่ยคือเขาเป็นฆาตกรนี่ฉันก็ยอมรับแต่ว่าทางแค้นบรรพบุรุษมันเป็นคนฆ่าฆาตกรซึ่งตอนนั้นก็คือบรรพบุรุษของฉันแหละจนมาถึงตอนนี้เนี่ยฉันก็ยังถูกเกียดกันยังถูกรังเกียจอยู่ว่าเป็นเชื้อสายฆาตกรฉันก็เลยแค้น โอเคครับขอบคุณครับสำหรับข้อมูลเชิญครับเอ่อคุณชนาการใช่ไหมครับ คุณเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ตาย ก็ตอนนี้เป็นเพื่อนกันแสดงว่าแต่ก่อนนี้คุณมีความสัมพันธ์กับผู้ตายไหมก็เคยคุณพบผู้ตายครั้งสุดท้ายที่ไหนครับแล้วเขาทำอะไรอยู่ ก็อยู่ในงานแล้ว ขึ้นเวทีจุกจิกเขานี้เขาก็เป็นหมอแม่ตั้งสามห้าปีแสดงว่าคุณเป็นครับ จากูและเออช่วงเวลาที่คุณตาเสียชีวิตเนี่ย คุณทำอะไรอยู่ ว่าในกลุ่มของพวกคุณเนี่ย มีคนที่เป็นคนร้ายหรอไม่มีนะก็เห็นรักกันดีถึงแม้กายจะทะเลาะกันมาก แต่ก็เป็นเรื่องของแสดงคุณกำลังจะบอกว่า คนร้ายไี่อยู่นอกกลุ่มนะั้นคุณสงสัยถึงวายบอสหรือเปล่า ช่วงเวลาที่คุณตาเสียชีวิตเนี่ยคุณทำอะไรอยู่ ผมก็เสิร์ฟน้ำให้แขกคนอื่นอยู่ครับแสดงว่าคุณมีพยานยืนยันที่อยู่ ใช่คใช่คุณพ่อจะสงสัยใครครับในกลุ่มของเพื่อนๆ ของเขา ไม่นะครับทำไมคุณถึงไม่สงสัยเลยมันน่าจะมีบ้างจริงๆก็ผมก็เสิร์ฟน้ำไปวันๆ ชีวิตคุณนี่มีแค่เสิร์ฟนะเออคุณเป็นผู้พบศพผู้ตายคนแรกใช่ สภาพศพเป็นงไงก็มีปากสีแดง มีมีดปักอยู่แล้วก็อยู่ในสภาพนั่งแล้วคุณได้เข้าไปในห้องหรือเปล่าไม่ ผมเห็นแค่ผู้ตายเฉยแต่ผมก็รีบวิ่งออกมาข้างหน้า 他不能他打不上去。